หลายๆ คนคงอยากรู้ว่าเครื่องบินสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ และบินขึ้นลงได้อย่างไร นักบินต้องทำอะไรบ้าง รูปเรือต้องเตรียมตัวอย่างไร เจ้าหน้าที่ควบคุม จราจรทางอากาศคือใคร และถ้าอยากทำงานด้านการบินต้องเตรียมตัวอย่างไร ท่านจะรับคำตอบที่อยากรู้จากการเรียนวิชานี้ ผ่านการเรียนรู้จากผู้สอนที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถด้านการบิน สร้างความเข้าใจจากกรณีศึกษา จากการสัมภาษณ์และการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ และทำให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเรียน ถ้าใครต้องการเรียนรู้ในเรื่องความรู้ทั่วไปด้านอุตสาหกรรมการบิน ต้องการหาข้อมูลแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการบิน ห้ามพลาดวิชานี้ ลงทะเบียนได้เลย มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ